เมอละคะ เธออยากละเมอละขาดคนรานีรักก็อย่างจริงใจและเธอกลับก็ใส่และเจ็บในเรื่องนี้ time I บเมื่อฟ้าแลบเมื่อแม้มันอยู่ในสวน แล้วมาแย่งของผม็นคนละนี้ผมรักผมก็หัวแต่คุณละผมก็คิดผมรักเท่าชีวิต แล้วไม่ได้คิดเชิญใครของเดียวใจน้องสำคัญน้องเรื่องจะบันและเป็นละเสียวเสียวแล้วคิดออกไปแล้วจะเสียเสียว มันมีคีอเกี่ยวอยู่ในสุดอะไรละถึงเสียว ได้เลัตาบอกพี่น้องวาน้อยละชายโทตัวพี่พี่เป็นหัวแต่ว่าหัวใจมาละเสียแล้วก็แย่ง สักนิดก็แล้วกันนะท่านใดที่ทำสร้อยพระนะฮะหล่นนะครับตัวดูทุกท่านด้วยกันฮะสร้อยพระนะครับของใครนะฮะคุณดูกันแล้วกันนะฮะต่อเนื่องเลยแล้วกันในช่วงนี้นะจ๊ะในช่วงดีเจแล้วกันช่วงนี้นุ่มโซ่ สนุนในช่วงแน่นๆกับพวกเราสองอันสอนและการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะกันเอาใจไปรุ่นด้านหน้าสู้นี้นะครับผมนุ่มโซโซเสียงดังอีกทีจิ้มตัวจิ้มตัวจิ้มตัว one two